ขอเชิญร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช Long live of King Bhumibol. 愿吾黄埔美盆万岁！愿吾黄埔美蓬万岁。 ข้าวรพุทธเจ้าเอามาโนและศิรกรา ban bunyadire ek barom majakrin rasayamin prayosaing Yen sirap prop prap นพระคุณเธอรักษาปวงประชาเป็นสุขสางขอมันดาถ้าประสงค์ได้ จงสริตจงสรดังดังวังบรหารือไทย